สวัสดีค่ะ โอเศสักรหญิงกนกรัฐพลเดชค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของโครงการคูปองนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ โอเป็นหนึ่งในทีมงานที่พัฒนาสูตรยาในแบรนด์ออร์แกนิกเฮิร์บค่ะ ทีมงานที่เราพัฒนาสูตรยาออร์แกนิกเฮิร์บเนี่ยประกอบไปด้วยแพทย์เภสัชกรและแพทย์แผนไทยค่ะ กว่าจะมาเป็น v t ทั c แบรนด์ออร์แกนิกเฮิร์บไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ เรามีการค้นคว้าวิจัยหาสารสำคัญที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ มีการเสริมฤทธิ์คุมฤทธิ์และหักล้างฤทธิ์เพื่อให้ได้สมุนไพรสูตรตำรับที่มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ